พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 13 ปัจจุบันการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสามารถทำได้หลายช่องทางนะครับ และหนึ่งในนั้นก็คือการสื่อสารผ่านสื่อภาพยนตร์ครับ เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้จัดต่อเนื่องมาโดยปีพุทธศักราช 2560 นี้จัดเป็นครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายนถึง 18 ธันวาคม 2560 ในหัวข้อยุคแห่งมนุษยชาติ เพื่อให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทมนุษยชาติที่เป็นผู้สร้างสารรค์โลกและก็เป็นผู้ทำลายโลกได้ด้วยเช่นกัน ภาพยนตร์ที่ฉายในเทศกาลครั้งนี้มีจำนวน 22 เรื่องจาก 10 ประเทศ ภาคไทยทั้งหมดผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ฟรีและเข้าร่วมทำกิจกรรมการตอบคำถามเล่นเกมการ การทดลองวิทยาศาสตร์เพื่อรับของที่ระลึกมากมาย ได้ตามศูนย์จัดฉายตามภูมิภาค25 แห่ง โดย สวทช ร่วมเป็นหนึ่งในศูนย์จัดฉาย ในระหว่างวันที่ 16 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 นี้ด้วย ผู้สนใจที่อยู่ใกล้อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nasda.or.th/sci2pub ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชนไทย โดยสถาบันเกิดเทพประเทศไทย สวทช และหน่วยงานพันธมิตร